สวัสดีสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทำเรื่องนกที่หายากที่สุดในเมืองไทยนะครับ แล้วก็ชื่อชื่อว่านกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรนะครับเราจะมาดูกันเลย ก่อนที่จะดูนะครับ ให้กดติดตามด้านล่างกดกระดิ่ง แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลย นกเจ้าฟ้าหญิงซิรินทรนะครับ จะเป็นแบบนี้ครับ แบบนี้ครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ครับ หัวโตปากใหญ่สีเหลืองเอาใหม่นะครับ หัวโต ปากใหญ่สีเหลือง มาตาสีขาวหรือแกนสีชมพูจางๆหนังรอบตาขาวทำให้ดูตาโต นี่ครับ ว่ามันน่ารักนะคะขนลำตัวดำสะโพกขาวสะโพกสะโพกคือตรงนี้นะคะมีหางยาวเป็นเส้นเล็กๆหางยาวเป็นเส้นเล็กๆออกจากปลายขางคู่กลางนกไวอ่อนนะครับ ให้ดูนกไวอ่อนแล้ว มาดูตันนี้ก่อน ให้มาดูกันก่อน ตัวนี้ ตัวนี้ ตัวที่มันอ่อนๆนะครับ ตัวนี้ เดี๋ยวเราจะมาทำเลยดีครับ หัวและลำตัวดำแกมน้ำตาล คอสีจางไม่มีขนเส้นเล็ก ๆ ที่ปลายหาง ไม่มีเลยครับ แต่มีนะครับ เล็กมาก ไม่เหมือนตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่จะเป็นหางยาว นกเซงเซลหางบ่วงนะคะถิ่นอาศัยนะครับ ข้อมูลน้อยมาก แต่มีการข้อมูลครั้งเดียวก็คือพบที่บึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ ไปดูได้นะครับ เผื่อเจอนะครับ แต่เป็นไปได้ถ้าเจอครับ ต้องเป็นนักดูนกระดับมือ เก่งๆนะครับเพราะว่ามันหายากมาก อยู่ได้ที่นี่ จากอนุกรมวิธานคาดว่ามันกินอยู่เวลาโซมเซนะคะหรือลางคืนสถานภาพไม่แน่นอน สีขนคลุมใต้ปีกและขนปีกบินนะคะขนบินไม่แตกต่างหางว่าตื้น ถิ่นอาศัยเหนือป่าและพื้นที่เปิดโล่งนกอพยพหายากมากครับ สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย